ในบางช่วงของชีวิต เราต้องเผชิญกับความจริงเรื่องความตายของเรา เมื่อผมเริ่มหงอกและกระดูกเริ่มเสื่อมเราเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่มีค่าของเรานั้น ต้องสิ้นสุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต่างผ่านกระบวนการโศกเศร้าในแบบของเราเอง ไม่มีวิธีตายตัวในการเยียวยาหากคุณสงสัยในความสูญเสียอย่างนี้ คุณรู้ว่ากระบวนการเยียวยาอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ คุณอาจรู้สึกว่าความรู้สึกนี้จะอยู่กับคุณตลอดไป คุณอาจได้ยินเสียงกระตุ้นเตือน จากเพลงโปรดของเขา หรือได้กลิ่นจางๆ ที่ทำให้นึกถึงอาหารของเขา หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะบรรเทาความเจ็บปวด และช่วยให้คุณไปต่อโดยให้เกียรติผู้วายชน 1. ไม่มีทางซ่อมด่วนการจัดการความเศร้าไม่ใช่วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็น ความโศกเศร้าเป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่ซับซ้อนเหลือเชื่อ และไม่ใช่กระบวนการที่เราควรไปเร่ง เราไม่แนะนำว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่คุณซ่อมได้โดยการดูวิดีโอ YouTube มันไม่ง่ายขนาดนั้น ฉะนั้น ขณะคุณดูเทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดอยู่นี้ เข้าใจไว้ว่า มันไม่ใช่วิธีง่าย ๆ ที่แบ่งเป็นข้อๆหากคุณรู้สึกท่วมท้นมีผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและเพื่อนที่คุณไปหาได้ คุณไม่ได้มีตัวคนเดียว ต่อการยอมรับ ก็ใช่เห็นได้ชัดว่ามันพูดง่ายกว่าทำ การยอมรับความโศกเศร้า อาจเหมือนเราทะเลาะกับตัวเอง ส่วนหนึ่งของเราอยากปฏิเสธความจริงที่เกิด และบางครั้ง เราปฏิเสธอารมณ์ส่วนลึกที่แผดเผาและปั่นป่วนภายใน แต่สำคัญที่อย่าปล่อยให้ตัวเองด้านชา รับความรู้สึกนั้น และทำความเข้าใจว่าทำไมคุณรู้สึกแบบนั้น ปล่อยให้ความรู้สึกไหลผ่านทุกอนูของร่างกายคุณ จำไว้ว่าไม่มีความรู้สึกใดที่ควรหรือไม่ควร มันโอเคที่คุณจะรู้สึกทุกอย่างที่คุณรู้สึก แม้ว่ามันจะดูสับสนหรือรบกวนคุณ 3. มิตรภาพคือหัวใจ คนรอบตัวเราสร้างความแตกต่างมากเมื่อจัดการกับความเศร้าตัวอย่างที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตเขาอาจช่วย หรือขัดขวางการเยียวยาของเรา มีคนที่พยายามจะซ่อมความเศร้าของเราโดยบอกให้เราลืมมันไปซะนี่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ช่วยเลยเพื่อนที่ดีที่สุดในช่วงนี้รู้วิธีที่จะฟัง บางครั้ง ไม่มีคำพูดที่บอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงและไม่มีคำพูดรับรองเรา คนเหล่านั้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เขาก็แค่อยู่เป็นเพื่อนเราไม่ว่าจะเป็นช่วยเปลี่ยนเป็นความสนใจ หรือให้ยิ้มไหลร้องไห้ 4. ใช้ศิลปะปลดปล่อย ความรู้สึกโศกเศร้า ที่ปากลึกไม่ใช่จะหายไปเฉยๆแต่คุณนำความรู้สึกนั้นมาสร้างสรรค์บางอย่างได้และศิลปะก็เป็นหนึ่งในวิธีเยียวยาที่ได้ผล แนหนังสือของเธอชื่อไม่เป็นไรถ้าเธอจะเป็นไร นักบำบัดจิตเมกันดูไวแนะนำให้นำอารมณ์เหล่านั้นมาระบายลงในภาพวาดจะเป็นเรื่องราวการ์ตูนหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณได้ระบายออก การแสดงออกทางศิลปะช่วยนำความเศร้าออกจากอกและเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ 5. เขียนบันทึก บางครั้งก็ง่ายกว่าถ้าจะเงียบไว้แทนที่จะแสดงอารมณ์ แต่ว่านักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีหากจะเก็บทุกอย่างไว้ ถ้าศิลปะไม่ใช่แนวคุณ การเขียนบันทึกเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะแสดงอารมณ์ รวมถึงความเศร้านี้ด้วยตอนเขียนอารมณ์ของเราออกมาเราเผชิญเข้าสำรวจและหาคำจำกัดความของมันจนได้ จากงานวิจัยเรื่องการจดบันทึกในแวดวงจิตวิทยา เราเข้าใจประโยชน์ของมันได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเขียนเป็นช่วงเวลาติดกันหลายวัน คุณไม่จำเป็นต้องแชร์บันทึกของคุณกับใคร ๆ และนั่นให้อิสระคุณในการแสดงออกจริง ๆ 6. สร้างพิธีกรรมส่วนตัวเพื่อยกย่องผู้ตาย เราไม่ได้หมายถึงพ่อมดหมอผีสื่อวิญญาณหรือพิธีโบราณ วิธีกรรมนี้ เป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้เป็นดรคิมแบทนันนักจิตวิทยาคลินิกอยากให้นึกถึงสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขขณะสร้างพิธีของเรามัน เรารักอาจชอบชาชนิดหนึ่งอย่างมาก วิธีของคุณอาจเป็นอะไรก็ได้ง่าย ๆ อย่างการดื่มชาให้เขาและระลึกถึงเขา ในขณะที่ชายังตั้งอยู่ร้อนๆไม่สำคัญว่าคุณมีความเชื่อยังไง นี่เป็นแค่วิธีที่คุณยกย่องเขาในความทรงจำเรียบง่ายชัดเจน 7. อย่าวางใจใน 5 ระยะความโศกเศร้า พวกเราส่วนใหญ่คุ้นกับ5ระยะความโศกเศร้าที่แนะนำโดยนักจิตวิทยาเอลิซาเบธคูเปอร์รอส ย้อนไปในปี 1969 นี่เป็นโมเดลที่น่าสนใจ แต่หลักคิดทั้งหมดค่อนข้างจะเก่าไปแล้ว นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า ความเศร้าไม่ใช่กระบวนการเชิงเส้น และไม่สามารถรวมกันได้อย่างสมการหรือสูตร ความเศร้าให้ประสบการณ์ต่างไปในแต่ละคน จดจ่อกับวิธีเยียวยาคุณในปัจจุบัน โดยไม่ถ่ายล่วงหน้าว่าระยะต่อไปจะเป็นอะไร ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ ช่วยบอกเราในคอมเมนต์อย่างที่เราบอกในตอนแรก เราไม่ได้พยายามทำให้ความเศร้ามันง่ายขึ้น และไม่ได้บอกว่าจะมีคำตอบ ฉะนั้นคุณแชร์ประสบการณ์ความเศร้าของคุณได้เลย และคุณหายจากประสบการณ์นี้ได้ยังไง คุณอาจจะช่วยใครบางคนให้ผ่านเรื่องนี้ก็ได้ ขอขอบคุณ พวกเราซาบซึ้งใจกับคุณทุกคนเหมือนอย่างเคย